สวัสดีนะครับน้องๆ วันนี้เนี่ยพี่หนึ่งจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดนะครับคอสตะลุยโจทย์ 15 บทนะครับ อันนี้เป็นคอสสดเลยนะครับเหมาะสำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบนะไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งนะครับโคตาสอบตรงหรือสอบ 9 วิชาสามัญนนะครับ ผมและข่าวดีล่าสุดนะครับอย่าลืมว่าไม่มีการเลื่อนสอบแล้วนะนะที่ขอนี้ที่มีกระแสออกมา นะครับสรุปแล้วนะครับไม่เลื่อนสอบนะครับ เอาสนามใหญ่ก่อนเลยนะแพทหนึ่งก็ประมาณปลายเดือนตุลานะปี 59 นี้นะ หรืออาจจะประมาณถึงต้นเดือนพฤศจิกานะทุกปีก็อยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับของคอสตะลุยโจทย์คอสสดตัวนี้ว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่ 1 นะครับ คอสนี้เริ่มเรียนกันเมื่อไหร่นะครับ คอร์สนี้นะครับจะเริ่มเรียนต้นเดือนมิถุนายนนะครับ เรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับทุกวันเสาร์นะครับก็เวลาบ่ายโมงถึง4ี่โมงนะเรียนครั้งหนึ่ง3ชั่วโมง เต็มๆเลยนะครับก็ถ้าถามพี่ก็เป็นช่วงเวลานะเป็นระยะเวลาที่กำลังดี ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับครั้งละ3ชั่วโมงนะเรียนจนถึงก่อนสอบนะครับก็คงจะประมาณปลายปลายเดือนตุลา นะครับ ส่วนตารางเรียนนะครับพี่หนึ่งก็ทำให้ดูให้เรียบร้อยแล้วนะว่าในแต่ละสัปดาห์เรียนเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องไหนนะครับเนื้อหาน้อยก็ใช้เวลาเรียนน้อยนิดหนึ่งนะเรื่องไหนเนื้อหาเยอะหรือออกข้อสอบเยอะนะครับเราก็ใช้เวลาเรียนกันเยอะนิดหนึ่งนะครับก็เป็นตามตารางที่พี่ทำให้ดู ข้อที่ 2 นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของคอร์สนี้เลยก็ได้นะครับ ก็คือคอร์สนี้เรียนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าน้องที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหานะครับของคณิตศาสตร์มปลายทั้ง 15 บทนี้มาก่อนเลยนะครับแนะนำว่าอย่าเรียนคอร์สนี้นะครับชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นคอร์สตะลุยโจทย์นะครับแต่ถามว่าไม่มีการทบทวนเนื้อหาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคอร์สนี้นะครับในทุกบท ก่อนที่พี่หนึ่งจะตะลุยโจทย์นะครับ จะมีการสรุปนะครับเนื้อหาให้ก่อนเสมอนะครับ แต่บอกแล้วนะครับเป็นการสรุปจะเน้นสูตรสำคัญสำคัญที่ข้อสอบออกบ่อยๆ จะเน้นประเด็นหรือเน้นหัวข้อที่ข้อสอบออกบ่อยๆนะครับเพราะฉันยืนยันว่ามีสรุปก่อนแน่นอน ประเด็นต่อมานะครับ ประเด็นนี้สำคัญที่สุดนะครับ เพราะว่าน้องจะต้องฝึกทำโจทย์นะครับจากง่าย านกลางเราก็ไปยากทีละบทนะครับ เน้นคอร์สนี้ไม่ทำโจทย์รวมนะครับคอร์สนี้เน้นทำโจทย์ทีละบท ด้วยสุดยอดอาวุธชิ้นนี้ครับ นี่เห็นชัดกันไหม อันนี้คืออะไรเอ่ยนะครับ อันนี้คือ mind mapping นะครับ หรือสรุปสูตรนะครับสำหรับคณิตศาสตร์มปลายนะครับ ในนี้จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 18 หน้าครึ่งเท่านั้นนะครับ 18 หน้าครึ่งนะครับ แต่สามารถสรุปสูตรครบทั้ง 15 บทที่ออกสอบ นะ คือสมัยพี่หนึ่งเรียนหนังสือนะสมัยยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยเบื่อมากกับสรุปสูตรเล่มหนาๆนะครับเพราะว่าหูนี่สรุปแล้วเหรอทำไมมันหนาขนาดนี้พี่เลยทำเองนะครับเป็นบางๆนะบทหนึ่ง A4 หน้าหนึ่งประมาณนี้ คือเวลาใช้เนี่ย น้องก็พกไปโรงเรียนแบบนี้นี่พี่หนึ่งยกตัวอย่างวิธีการใช้ให้ดูนะครับอันนี้คือหนังสืออ๋อ นอกจากสุดยอดอาวุธแล้ว เดี๋ยวขอพรีเซนต์หน่อย นี่นะครับนี่คือหนังสือที่น้องจะได้ในคอร์สนี้นะครับ อ่าหนาเตอะนะครับมีทั้งหมด 4 เล่มนะครับ15 บท 4 เล่มนะครับหนังสือนี้จะรวบรวมข้อสอบนะครับ ตั้งแต่สมัยปี 30นะคิดว่ายังคงไม่เกิดกันนะนะจนถึงข้อสอบแพทหนึ่งครั้งปัจจุบันเลยนะครับเวลาน้องใช้เนี่ยนี่น้องก็ไปโรงเรียนน้องก็อย่างนี้ เอาเล่มหนึ่งไปใช่ไหม น้องก็สรุปสูตรอย่างเงี้ยสอดเข้าไปนี่อย่างนี้เห็นปะมันพกสะดวกนะครับแล้วเวลาเปิดดูเนี่ย บอกแล้วว่า 1 บทอยู่ใน 1 หน้า นะครับ ตรงไหนคิดว่าสำคัญก็ไฮไลท์จดเพิ่มลงไป นะ บอกเลยว่าลูกศิษย์พี่หนึ่ง คนที่สอบติดคณะดีๆเนี่ยสรุปสูตรนะจะเยินมาก เพราะเปิดใช้เปิดใช้นะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องฝึกนะครับใช้สรุปสูตรนี้ให้แค่วคล่อง นะครับให้รู้ว่าเวลาพี่หนึ่งพูดถึงสูตรนี้มันอยู่หน้าไหนมันอยู่มุมซ้ายมุมขวามุมล่างมุมบนไฮไลท์ไว้หรือยัง จดอะไรเพิ่มไว้แล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นความรู้มปลายเรียนมา 3 ปี จะถูกสรุปอยู่ใน 18หน้าครึ่งนี้นะครับ ข้อที่3นะครับคอสนี้พิเศษอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับคอสนี้น้องสามารถทบทวนได้ตลอด นะครับ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับ ก็เรียกว่าสัปดาห์ไหนขาดเรียนก็มาเรียนชดเชยได้ตลอดนะครับพี่หนึ่งก็มีห้องคอม นะครับ อยู่ที่นิสิตติวเตอร์อยู่แล้วนะครับ น้องสามารถามาลงทะเบียนใช้ได้ฟรีเลยสำหรับน้องๆ ที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สสดนะครับ คอร์สตรุยโจทย์นี้ สุดท้ายนะครับของเนื้อหาที่จะสอนในคอร์สนี้นะครับพี่หนึ่งจะเก่งข้อสอบให้อ่านะครับ เก่งนะครับระบุไปเลยว่าประเด็นไหนหัวข้อย่อยไหนที่เขาสอบออกบ่อยๆนะถ้าใครเคยไปดูคลิปนะครับในแฟนเพจของพี่หนึ่งเนี่ยย้อนหลังนะพี่หนึ่งสรุป 3 ข้อที่ออกข้อสอบชัวไว้ให้นะครับตั้งแต่ตอนสอบครั้งที่1นะตอนปี59น้องลองไปหาคลิปเก่าๆดูนะครับมีอยู่ 3 ข้อนะที่พี่หนึ่งบอกเลยว่า 8 ครั้งหลังสุดออกทุกครั้งนะครับพี่ว่าครั้งละครั้งต่อไป นะของน้อง ๆ ก็ไม่น่าจะรอด 3 ข้อนี้ เรียกว่าเก็บเข้ากระเป๋าก่อนเลย 18 คะแนนนะครับแล้วเดี๋ยวเรายังมีการเน้นนะและเก่งข้ออื่นให้อีกด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับน้อง ๆ ที่อาจจะไม่สะดวกนะครับมาเรียนคอร์สสดกับพี่หนึ่งที่สยามนะครับเพราะนิสิตติวเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ที่สยามสแควร์นะบางคนอาจจะมองว่าอยู่ใจกลางเมืองแล้วนะครับแต่บางคนเวลาอาจจะไม่สะดวก นะครับหรือน้องบางคนอยากเรียนแต่อยู่ต่างจังหวัดนะวันนี้พี่หนึ่งมีของดีมาฝากนะครับก็คือน้องสามารถเรียนคอร์สนี้นะครับในบรรยากาศห้องเรียนเสมือนจริงได้เลย หรือที่พี่หนึ่งเรียกว่าไลฟ์รูมนะครับไลฟ์รูมคืออะไรนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับแต่เอาประมาณว่านะครับน้องสามารถเรียนคอร์สนี้นะครับเหมือนกับเรียนอยู่ในห้องสดกับพี่หนึ่งถามตอบกันได้แบบสดๆแบบเรียลไทม์เลย นะน้องถามมาปุ๊บ พี่ตอบไปปับแบบนี้ได้เลย นะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน เริ่มข้อแรกเลยนะครับว่าคอสตลุยโจทย์ 15 บทแบบไลฟ์รูมเนี่ยเรียนเมื่อไหร่ นะครับผมคอร์สนี้นะครับ ก็จะเรียนเหมือนกับคอร์สสดเลยนะครับก็คือเรียนตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนานะครับ จนถึงปลายเดือนตุลานะครับก็คือว่าทันสอบแพทหนึ่งแน่นอนนะตกลงเเขาไม่เลื่อนแล้วนะนะครับเนื้อหาคอร์สนี้นะครับแน่นอนนะครับครบถ้วน 15 บทมปลายเลยนะเอาไปใช้สอบแพทหนึ่งก็ได้ สอบโคต้าก็ได้นะสอบตรงนะครับหรือสอบ 9 วิชาสามัญตอนปลายปีก็ได้ นะครับ ส่วนเรื่องอตารางเรียนว่าวันไหนเรียนเเรื่องอะไรบ้าง พี่หนึ่งทำให้ดูนะครับ เป็นตารางเรียบร้อยแล้ว หนูก็ลองดูละกันนะครับผม นะว่าบทไหนเนื้อหาน้อยนะครับก็ใช้เวลาเรียนน้อยนิดนึงนะบทไหนเนื้อหาเยอะออกข้อสอบเยอะก็ใช้เวลาเรียนมากนิดนึง ว่าคอร์สนี้พิเศษอย่างไร แน่นอนนะครับความพิเศษของมันก็เป็นความพิเศษของระบบการเรียน นะครับในห้องเรียนเสมือนจริงหรือไลฟ์รูมนะครับที่น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตคล้ายๆกับคอร์สออนไลน์ของพี่หนึ่งนะครับแต่ที่เด็ดกว่าก็คือว่า น้องสามารถถามตอบนะครับกับพี่หนึ่งแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับเรียกว่ากำลังเรียนเรียนอยู่เอ๊ะไม่เข้าใจน้องพิมพ์เมน์ถามมาได้เลยนะครับน้องถามมาปุ๊บพี่หนึ่งตอบไปปั๊บนะคำถามไหนดีเทลมันเยอะ เดี๋ยวพี่อินบ็อกซ์ไปต่างหากนะครับอันนี้ก็คงเป็นความพิเศษนะครับแบบสุดยอดเลย นะของคอร์สตะลุยโจทย์ 15 บทแบบไลฟ์ลูมนะครับ ก็เอาเป็นว่าขอให้น้องๆมาเรียนกันเยอะๆนะครับ แล้วก็ประสบความสำเร็จสอบได้ในคณะและมหาวิทยาลัยที่ต้องการกันทุกคนละกัน ขอบคุณครับ